ประเพณีการกินอาหารแบบขันโตก เป็นวัฒนธรรมการกินในชีวิตประจำวันของร้านนา ที่นั่งกินอาหารบนพื้น โดยสมาชิกในครอบครัวจะนั่งล้อมวงกินข้าวในสำรับ ที่เรียกว่าขันโต โดยพร้อมหน้ากัน ในปัจจุบันใช้การกินแบบขันโต เป็นการจัดเลี้ยง เพื่อต้อนรับแขกคนสำคัญ และมีการจัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงามด้วย พร้อมทั้ง มีการแสดงและดนตรีพื้นเมือง ให้ได้บรรยากาศของล้านนา ในอดีต ชาวล้านนานั่งกินอาหารบนพื้นเรือน จึงต้องมีภาชนะ สำหรับวางอาหารเรียกว่า ขันโต ซึ่งอาจจะเป็นถาดเครือบกระด้งหรือโตกที่มีขาสูงก็ได้ โตกหมายถึงภาชนะสำหรับวางถ้วยอาหาร หรือสิ่งของ ที่ใช้ในการรับประทานอาหารทำด้วยไม้กรึงไม้ไผ่สารหวาย หรือวัสดุอื่นๆ เช่น เครื่องเขิน เมื่อจัดเป็นสำรับ คือวางถ้วยจาน บรรจุอาหารไว้บนโต๊ะแล้วจะเรียกว่า